ขียว เขียว เฮ้ย เอาละผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่เกม Light of Apollo นะครับ จัดงบมาที่ 10,000 บาทนะเพื่อนๆ ขอเล่นแบบจัดหนักจัดเต็มนะฮะ ซื้อเบ็ดตันนะครับของเกมนี้เลยนะเบ็ดร้อยนะฮะซื้อ 7,500 นะผม คุณมีอยู่แล้วครับ จัดไปครับไปรุ่น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 เสียดายดูดิสิบแม่งมารอ ท่าแล้วนะ สองกับสามทะลึ่งไม่ได้นะฮะ แต่สองหมุนแรกมาอย่างงามครับ ดูต่อไปครับ มันจะให้ไหมคูณหกแล้ว ไม่ไหลต่อเย็ดเค อ้าว เขียวมาเขียวมาแถวสามเขียว หรือเคก็ได้หรือเอก็ได้ เออ หูยสวยจัด เอมา ขอเอหน่อยแถวหนึ่ง อ้โหเอ เอแถวหนึ่งเอแถวหนึ่งเยเคถือว่าไหลสวยอยู่นะครับ ซื้อ 7,500ขาดอีกประมาณ 600 500กว่าบาท อ่ะ เอาหน่อยพวก เอาหน่อยพวกเขียวมาวิเขียวแม่งออก แม่งมาล่อตาล่อใจถี่จัด โอ้โหรอบนี้แม่งไม่ให้เว้ย อีกประมาณ 540 บาทนะครับ ซื้อ 7,500 นะเพื่อน ๆ จะให้ไหมเนี่ยทีสุดท้ายแล้วด้วย เอาละครับ มาแล้ว 600 ครับ 7,500 คืนแล้วครับ 7,500 คืนแล้วครับกำไรแล้วฮะร้อยเจ็ดสิบแจกันโอ้โหแจกันแถวหนึ่งแจกันคูณสิบห้าแล้ว โอ้โหไม่ให้ว่ะแต่กำไรนะครับเพื่อนๆกำไรนะ ซื้อ 7,500 ครับ กำไร 2,000 นะฮะ ถือว่า คุ้ม อยู่ ลุ้นไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่นะครับ มาดู กันต่อ ครับ เดี๋ยวล้าง หน้า กระดาน กัน ก่อน นะ เดี๋ยว ซื้ออีกรอบหนึ่ง ซื้อแบบวัดวัดแม่ง เลย จัด ไป 7,500 ครับ เออ มาเดก็ มาดีครับ ใคร อยาก มา ที่เดียวกับผม นะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้น นะครับ ที่เดียว กับ ผม นะโพสต์ปักหมุด เท่านั้น มีโปรลับนะครับ ทักหาแอดมินได้เลยนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับทักหาแอดมินรับโปรลับนะครับเฮ้ยรอบนี้แม่งแปลกแปลกแปลงแปลงงงงวยงวยยังไงวะเนี่ยโอ้โหหกหมุนแล้วปลาเข้าไปครึ่งนึงแล้ว ยังไม่ได้นะครับโอ้โหถ้าเกิดออกอย่างนี้น่าเกลียดมากนะ จบแบบนี้น่าเกลียดจัดนะเพื่อนๆเกลียดเค่เหมือนจะมีงาน และพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่โอ้โหเขียวแม่งมาเต็มเต็มเต็มเสือกไม่ให้ คู่ไปอยังไงต่อไหลไหมจะไหลให้ไหมเขียว เออ เขียว เขียว เขียวเฮ้ยเขียวสวยงามครับดูครับคูณสิบสองหรือเปล่าสิบห้าโอ้โหสองหมื่นเจ็ดเย็ดแค่ โอ้โหเกือบไปแล้วนะเพื่อนๆมาดอกเกือบสุดท้ายครับโอ้โหล่อเสียงลงเลยเขียวมาครับ เป็นเรื่องครับสองหมื่นแปดสองร้อยหกสิบฮะทีสุดท้ายครับขอก่อนจบอีกดอกได้ไหมโอ้โหไอ้ฟีนี้แม่งล่อเสียวเลยนะ เพื่อนๆเกือบไปแล้วสองหมื่นเก้าครับกำไรสองหมื่นกำไรสองหมื่นนะครับ เปิดนี้สองหมื่นกว่าเลยทีเดียวนะครับ โอเคนะ เอาเป็นว่านะครับ คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ได้กำไรไป 23,240 บาทนะครับ งบของเราวันนี้หมื่นเดียวนะเพื่อนๆซื้อเบ็ดตันนะครับ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆไปายจ้า